และแล้วนะคะคลิปการเก็บเงินก็เดินทางมาถึง EP ที่ 11 แล้วเย้ น้องๆคะน้องๆ เห็นปุ่มแดงๆข้างล่างนี้ไหมคะที่เขียนว่า subscribe หรือติดตามค่ะ น้องๆ อย่าลืมกดกันด้วยนะคะ แล้วพอกดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะที่อยู่ข้างๆ กันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ของหวานและนอกจาก2ปุ่มนี้ที่น้องๆต้องกดนะคะก็อย่าลืมเลื่อนมือนะคะมากดไลค์กันด้วยนะคะ ที่เป็นรูปนิ้วโป้งชูขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะทุกคนก็สามารถคุยกันมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะไปคอมเมนต์คุยกันนะคะหวานนะคะจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานจริง ๆ มีจริง 2 จริงนะคะ วันนี้หวานอยากจะมาแชร์วิธีการเก็บเงิน ินหรือวิธีการประหยัดเงินสำหรับน้องๆนนะคะที่กำลังเรียนอยู่นะคะ ไปโรงเรียน ไปมหาลัยยังไงนะคะ ให้มีตังเก็บนะคะ อยากรู้แล้ว ไปดูกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือการดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานน้ำอัดลมต่าง ๆนะคะซึ่งถ้าเกิดน้องๆคนไหนดื่มน้ำเยอะๆนะคะ ก็แนะนำซื้อเป็นขวดใหญ่ 1.5 ลิตรเลยนะคะ ซึ่งขวดใหญ่เนี่ยประมาณ 14-16 บาทนะคะ ก็ถือว่าคุ้มมากๆกินได้ทั้งวันเลยนะถ้าเกิดใครที่กินไม่หมดนะคะก็ซื้อเป็นขวดเล็กนะคะประมาณ 7 บาทนะคะซึ่งถ้าเกิดไปเทียบกับน้ำหวานแล้วเนี่ยน้ำหวานเนี่ยแก้วหนึ่งสิบบาทกินไม่อิ่มด้วยนะซึ่งน้ำเปล่านอกจากประหยัดแล้วนะ ก็ไม่ทำให้ร่างกายสุขภาพเสียด้วยนะคะ ข้อที่2นะคะให้ห่อข้าวนะคะหรือว่านำขนมจากบ้านไปกินที่โรงเรียนค่ะซึ่งบอกเลยว่าวิธีนี้เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆนอน สามารถประหยัดเงินไปอีกประมาณ 20-30 บาทเลย wow. หรือใครนะคะสามารถห่อไปเลย 2 มือนะคะเช้ากับกลางวันได้นะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะทำให้ประหยัดเงินมากๆนะคะ ข้อที่3นะคะหลังจากที่ เรานะคะเลิกเรียนแล้วนะคะ เราควรที่จะมุ่งตรงกลับบ้านเลยนะคะ เพราะหวานเชื่อว่าหน้าโรงเรียนหรือหลังโรงเรียนเนี่ย มีของกินให้น้องๆได้ เลือกสรรเยอะแยะมากมายเลยนะคะพอน้อง ๆ เดินผ่านเนี่ยเชื่อว่าต้องซื้อมันแน่ๆเลยนะคะเพราะมันอร่อยเหลือเกินเนาะข้อที่ 4 นะคะ ก่อนไปโรงเรียนนะคะ น้องๆก็อย่าลืมตรวจความเรียบร้อยของตัวเองก่อนนะคะ อย่างเช่นน้องๆผู้หญิงนะคะ ถ้าเกิดสมมติว่าต้องไว้ผมยาวใช่ไหมคะคุณครูก็จะต้องให้ผูกโบเนาะซึ่งถ้าเกิดเรานะคะ ลืมติดโบไปเนี่ยเราก็จำเป็นต้องไปซื้อโบใหม่นะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยเปลืองเงินนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นพยายามนะคะตรวจให้เรียบร้อยนะคะว่าลืมมาหรือเปล่าเราจะได้ไม่ต้อง องซื้อใหม่นั่นเองค่ะข้อที่ 5 นะคะ ถ้าเกิดโรงเรียนของน้อง ๆนนะคะ อยู่ในซอยอยู่ในหมู่บ้านนะคะ หลังเลิกเรียนเนี่ยก็แนะนำเลยนะคะ ให้ชวนเพื่อนๆนะคะเดินออกมานะคะ ซึ่งมันทำให้เราเนี่ยประหยัดตังค่ารถไปได้จำนวนหนึ่งด้วยนะคะ อันนี้ก็คือ 5 วิธีนะคะในการประหยัดเงินนะคะแล้วก็สามารถเก็บเงินได้ด้วยนะคะ ในระหว่างเราไปโรงเรียน หรือว่าไปมหาลัยนั่นเองค่ะ ก็สำหรับนี้นะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ และอยากให้หวันทำคลิปแบบนี้อีก ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวาน วันนี้ไปแล้วค่ะ บ๊าย บาย